คำว่าสวัสดี พูดเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า bonjour พูดเป็นภาษาจีนว่า你好พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า hello และพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า hello ตามว่าสวัสดีตอนเช้า พูดเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า bonjour พูดเป็นภาษาจีนว่า早上好พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า selamat pagi พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า Good morning คำว่าสวัสดีตอนบ่าย พูดเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า Bonjour พูดเป็นภาษาจีนว่า下午好พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า Selamat sore และพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า Good afternoon คำว่าสวัสดีตอนเย็น พูดเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า Bonsoir พูดเป็นภาษาจีนว่า早上好 พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า s e l a m a t malam พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า Good evening คำว่าราตรีสวัสดิ์ พูดเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า Bonne nuit พูดเป็นภาษาจีนว่าหวานอันพูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า s e l a m a t malam พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า Good night คำว่าสวัสดีทุกคน พูดเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า Bonjour tout le monde พูดเป็นภาษาจีนว่า大家好พูดเป็นภาษาอินโดว่า Hello semua พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า Hello everybody